ไปสวรรค์นะ มีของพร้อมเหรอสู้กับเคลี่อ่ะเลือดเท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้ละแน่มีเรามีบุมแมลงอยู่เลยจะยกลัวบาเคลี่ทำไมวะโอ้โหอยาปาปาให้หน้าสั่นเลยตู้ราชดีมันนะเว้ยเฉลือป่ะ เองเก็บไอ้นี่ไปทำไมเนี่ย เอาไว้ เนี่ย ก้อนเมฆอ่ะไอ้นี่ด้วยสำคัญด้วยนี่ครับเตรียมหินแล้วพอแล้วเว้ยเยอะเกินเอ้าสี่กองไงข้าวมาไปสิบกว่ากองอ่ะ ขอตีบวกดาบไปก่อนซ่อมรองเท้าเองเล่นเลย ดาเมจเพิ่มนี่ ใช่เดี๋ยวไปตีบวกใหม่เพราะว่ามันมีนี่อยู่ลดไอ้นี่ลดระยะการโจมตีอยู่มันเป็นนี่ทำไมได้แต่สีแดงเนี่ยได้ดาบหนาอีก โยตีอยู่ไม่เหี้ย ไม่มีเหล็กอ่ะ โอ้โหแตกมากเลยเออตีไก่โอ้โหโคตรเกลือเลย อะไรอ่ะ ขอซ่อมก่อนขอซ่อมบวกก่อนอ่า บับตัวอยู่บับเดี๋ยวไฟฟ้ามันจีเกลี้ยงหมดแล้วยมาสเตอร์ฟูลไม่เคยเจอว่ะอันเนี้ยอ๋อ เป็นของเกาะไม่ใช่ดีเจเนอรี่หรือเป็นมาสเตอร์ฟูลดีเจเนอรี่มันเป็นดาบเว้ยมีแค่พวกดาบใช่ป่ะดีเจเนอรี่อ่ะ เออ อันนี้เอามาสเตอร์ฟูลเป็นเกาะ อ๋อ ไอที่เองเปิดได้ของดีอะหมวกเองเพิ่มรักเว้ยก็ถึงบอกไงว่าบอกบวกรัก 0.5 เว้ยไอเหล็กหมดแล้วเนี่ยไปเผาใหม่ดิ นี่อะมีทั้งหกสิบัน สวรรค์นี่ค่าทำไปเยอะเลยเอเธอร์ไฮแลนด์ มีไปโอบเดียวเว้ย สวรรค์อะ ร้อยย่าย่าดำชุดอีกัวหน้าจริงเลยเนี่ยให้ของมันดีไงโอ้ยฮะบับมันดีบับมันดีอะไรวะเอ้เด็กใส่นี่ดินโอ้ยลองลองลองแต่ไม่จบแค่นี้ โอ้โหเลเจนดารี่ดูดิ วางไอ้นี้ดิ วางไอ้นี้วางไอ้นี้ เอ๊เป็นไงโอ้โหห่านี่ เองกดชิปทีดิชี้ไอเทมแล้วชิปทีอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยเออช่วยเทมดูดูดูไปดูโอ้โหไอห่าโกงยังวะไปสวรรค์เอ้ยนอนก่อนทำก่อนทำหายต้องนอนก่อนไปเออต้องครับเรียนสวรรค์มั้งคือว่ามีด้วยปีมาแล้ว ไปอยู่เลยไปรออะไรอะเราไปนอนไหมเจอนี่หน่อยเป็นไงพวกนี้อะไร อสันไปดิดีหารอะไรอีกันเนี่ยอสันไปดิเก่งสองบีแล้ว ไปสวรรค์เดี๋ยวเขาใส่นี่ป่กวะใส่อะไร บวกในวิชัน ใส่ก็ได้ไปใส่ก็ได้เรองเองอะไม่เอาบวกมีรักเว้ยบวกมีรักเราเปิดกล่องเองก็เองก็ใส่หมวกไว้สิเขาจะให้เองเปิดกล่องแทนนะเว้ยใจไหมเปิดกล่องมันจะมันจะสุ่มของ นี่แค่ศูนจุดห้านเนี่ยเออสูตรมันช่วยได้เยอะเว้ยหาอสูไรได้เลยนะไอ้ห่าอาจจะเยอะมากเลยก็ได้เว้ยถ้าระวังตกเ็เว้ยตกว่ะเออเหมือนกันเว้ยทำเนี่งตรงเนี้ยคลิกกันเลยอ่ะ ตกไปเว้ยไม่ตลกแล้วเว้ยมีทรายลื่นเลยเว้ยอย่าเหยียบทรายเว้ยฮะไม่เปิดวะออนแต่ว่า ไหนสำคัญบ้างตัวอะไรวะเนี่ยไฟยิงวัววินได้ อิงอยู่ไหนข้าตัดต้นไม้ทองอยู่ไอ้ต้นไม้ทองก็ใช้กาวินไนแอคตัดเอาไว้กราฟิกไทยจะได้นี่มาโกลเด้นแอมเบอร์ขาดมาวัววัวมันต่อยแล้วปะอะไม่เว้ยก็วัวทั่วไปไม่มีอะไรเลยเว้ยเห็นปะ ่าทำไมเนี่ย แล้วก็ใช้ไอ้เซตเตอร์คีคีวัวได้เว้ย ลองแต่คขนแกะที่สวรรค์ไหม มีนี่อยู่อ่ะอ้าวไม่ได้เอามาให้มันลืมไปเออข้ามีเหล็กข้ามีเหล็กตัดแม่ง แล้วแการอะไรเนี่ยฮะตอนเนี้ย หาไอ้นี่ไงแร่เนี่ย หาแร่กันนทำเตียงสวรรค์น่ะ นอนได้ไงอ่ะน่าจะนอนได้มั้งเตียงสวรรค์น่ะมันก็ขนแกะทั่วไปด้วยเนี่ยคล้าวกับไม้สวรรค์แหละ เนี่ยนอนได้เว้ยครัฟเนเจอร์สตาร์ฟทำอะไรได้เอ่ยต้องไปจับตัวโมอาด้วยเนี่ยเนเจอร์สตาร์เอาไว้สั่งตัวโมอาทำหาพวกแร่เซนไนท์อะทำพวกนี้แล้วก็ลุยดันเจียนเนี่ยหาของรูทเด้ยตัวอะไรลอยได้อะฮะ แกะลอยได้ เออไงมึงก็แกะสวรรค์สิวะหน้ามันเออมาเลยไอ้อยู่ไหนไอ้อยู่ใต้ดินอ่ะ เออ ไปเกาะ เองไปหาพวกดันเจี้ยสวรรค์น่ะ เองเดินไปเรื่อยๆอ่ะ นี่ก็รู้เองว่าจะเจออะไรอะค่าทำอาหารก่อน เสียงเพลงโคตรดังเลยฮะ ก็ปรับระดับเสียงสิ มันปรับไปต้องร้อยหนึ่งอ่ะ อาหารมันทำช้ามากเลยอ่ะ กินเบอร์รี่เปล่าๆก็ได้วะ กินได้ด้วยวะกินได้ มันเป็นไอ้นี่เอาไว้สู้กับบอสเลยเป็นที่ฮิวไอ อะไรอ่ะยิงอะไรออกมาจากปากได้ด้วยเปี่ยวเราอ่ะเป่าลมอ่ะเป็นตัวเป่าลมอ่ะตัวนกปากอายิงธนูได้อ่ะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จักเหรอหนึ่งดีทำอะไรได้ลิงอ่ะใส่เล่นนี่ฮะก็จริงๆแล้วติดสถานะ เอาแหวนไปอัปเกรดได้ไงเป็นแหวนน้ำแข็งทำอะไรอ๋อโมอาพิษนี่เล่นอะไรวะ ติดพิษมันเนี่ยโอ้ยโดนเนี่ยไอ้ห้าทำอะไร จะมาช่วยฮาะในเนื้อมันอะเออให้เองไม่รู้อะไรเองเอายัดไอ้นี่เลยเว้ยบุกออฟรอเนี่ยเลืมไป เมาเนี่ยฮะโอ้ยบุกิเมาว่ะ มันเดินถอยหลังให้เนี่ยดูมันแสบเลยหายแล้ว แล้วเนี่ยมีเอาไป มาเอาเลยเอาเลยข้ามเกาะ เย่ถึงเวลาข้ามเกาะแล้วเอามาแล้ว ข้ามมาสิมันจะไม่จำเป็นต้องข้ามก็ได้ไหวฮะแล้วเองจะจะอ้อมยไงต่อทางเฮ้ยโอ้ยเจอเป็นฝูงเลยว่ะเจอเลยไอโบอา โบอาพิษอะตัวดำได้ฮะไปไกล ไปไกลจากวันเลยฮะสองตัวเว้ย นอนดีไหมเนี่ย เจอโมอาผิดอีกแล้วโมอาธรรมดาอย่าฆ่าเว้ยทำไมอ่ะ มันเลี้ยงได้ ธรรมดานะ นอนได้เหรอวะ นอนได้เช็ดเตียงสวรรค์เนี่ย ก็นอนแล้วอยู่ดีเตียงกลายเป็นสีฟ้าฮะอะไรวะเนี่ย เตียงเปลี่ยนสีเจอประสาทแล้วเนี่ย เออแล้วเจอแล้วเจอแล้วจะไปยังไงก็นี่มันสวรรค์อ่ะข้ามีโฮลี่สโตนเต็มตัวเลยเว้ยโฮลี่สโตนเลย ความสูงพอแล้วบอกด้วยเดี๋ยวบอกให้โอ้โห ไกลเกิน บอกแล้วไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอกเอกเอกสั่งเอาไปตกเลย โอ้ย หน่มขานโล่เนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้ว มีกล่องปลอมด้วยเว้ยไอ้ยมันมันเยอะจังวะ หายแล้วเริ่มยากแล้วเว้ย ระดับมันเพิ่มอ่ะฆ่ามันสิ เฮ้ย มันยนยิ้มอ่ะไม่ฆ่าหรอก ข้ามทำไม มันล้อเลียนด้วยเนี่ยมนุษย์กากมันด่าเราว่ามนุษย์กากเว้ยยอมเหรอวะ ยอม โอ้ยไม่มีสนับสนุนเลยเหรอ อะไรนะถุงมือวะอุ้ยอุ้ย เองดูดิ เจออีกแล้วอ่ะอีกแล้วเหรอ่ะเกือบตกไอ้หามีเมฆลงไว้แหว่งเลยสวรรค์ไลยไม่นะสวรรค์แห่งขึ้นไปชั้นต่อไปนะ ดี๋ยวดิเอากล่องก่อน นี่ในที่ขุด เซนไนท์ที่ชูดนี้เด้อโกลเด้นดัก กล่องหมดยัง ชั้นนี้แล้วโอเคขึ้นต่อ เจอวอลคิรี่ก็ฆ่ามันด้วยเว้ยเอามา เอามาให้ด้วยเว้ยให้ครบสิบอัน เอาไป เอาไปหาเนี่ยให้ครบสิบอันเนี่ยมาแล้วมาแล้วปั๊มหมดปั๊มหมดเจอเว้ยสามมาแล้วนี่ไง อ๋อเนี่ยมันต้องเหยียบพื้นไปมันมีพื้นให้เหยียบแล้วมันจะใช่อหะใช่ไม่รู้นะแค่อยู่ในนี้ก็ได้ดิห้าและเห็นปะเห็นปะเนี่ยสองตัวสามตัวเห็นปะโอ้เห็นปะเออเออเออเออเออว้ยกลไกอยู่ตรงนี้เว้ยกล่องปลอมรู้ได้ไงว่ากล่องปลอมอะก็ดูดิมันเขียนว่าโอเคชดอ่ะเห็นปะล่ะ เออเออนี่แหละ กล่องปลอม อันนี้ก็ปลอมเหมือนกันทั้งคู่เลยนีหาปลอมคู่ปลอมยักษ์ว่ะเนี่ย เจอแล้ว ทางนี้ ทางนี้อย่างนี้ ไปเจอหน้าเมือค่อยฆ่าทีหลังก็ได้วะ อ๋อใช่เด้เห็นปะขึ้นอมาเลยของจริงเว้ย คือไหนนี่โคเดนดาร์กกระสุน กระสุนในนี่ที่ถุยอะสกายรูทพอยซันน้ำพิษว่ะ ของเต็มเลยเนี่ยอะไรนักหนาเนี่ยอีเก็บแม่งให้หมดเลย เอ้ยของปลอมนี่ว่า เอาวิเปิดทำไมใจเย็นๆสิวะไอ้อยู่กันนะ จะตายเดี๋ยวเออแล้ววะหนึ่งดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็งมีอันหนึ่งไหมมีนี่อันหนึ่งไหมไม่มี เอ็งจะ เอ็งจะเอาก็ขึ้นสู้กับมันเลย เหยียบแม่งลยเหยียบเหยียบคือโผล่ต้องเหยียบดิ ไอ้ตัวนี้จะโผล่ปะไม่โผล่ นี่ข้างบนขึ้นมาข้างบนมันยังไม่ทำลายเราเลยได้ยัง ต้องคุยกับมันเวยเอามายืนยันว่าเรามีค่าพอที่จะสู้กับมันเวยมันบอกว่าเราไร้ค่ามันดูกากเออนะ Hey you I w o u d work you Hey เดี๋ยวก่อน What can you tell me what about ก็ซีซอนเวอร์โอคิลี่นั่นแหละเว้ยเนี่ยยังตีไม่ได้เนี่ยโอ้เอาเลยนะพร้อมยังเอาเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งบล็อกตัวมันก่อนปิดกันมันก่อนเลย มันน่าจะมีที่กันด้วยเข้าว่ามันกันได้นะเดี๋ยวดูดูดู ฮ้ยหรือว่าไม่ได้วะอ่าลองลองลองเอาจริงดิเราต้องเราต้องดูแบบเลือดห้าร้อยกว่าไอ้เฮ้ยเอาจริงดิถ้าได้ไม่งหาเลยเว้ยเอาแล้วนะะเอ้ยแล้วเนี่ยคันเดอร์โบเฮ้ยโกงได้เว้ยไฟมันเลยไฟมันเลยไอ้ห่าเกลียดเลยเว้ยโอสร้างหมดลองหห้เลยห่า มันตีได้วะมาดี อะไรวะโอ้มฟ้าผ่าใส่ด้วย การให้อยู่การให้อยู่ โอ้ แรงแรงแรงแรงแรงโอ้ยัทันเดอร์โบแล้วโอ้ันเอร์ลุมทำไมเนี่ยนี่ เอ้า มันช็อตกันเองตายงวไม่นะ ไม่ไม่นะไปอะไรพี่ที่ตายน่าสงสารจริง ข้าไม่เห็นอะไรเลย ดอกอะไรบ้างดอกดาบ อ่ะ เอาไปนี่ของดอกมันดาบทองอะไรสักวลาว่ะดูว่าขี่เปิดเลยดิเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอ๋อใส่ต้องใช้กุญแจไขใช่ไหมใช่ ยัดแม่งเลยเอวโอ้กโอคิลิฟิกแอคโอ้ ไอ้ห่าของดีจังวะ ไอ้ที่ร่อนน่ะไอ้เนี่ยไอ้นี่ร่อนได้เว้ย Invisible f o r ทำได้ไหมลองโหนเนี่ยไอ้ห่าแล้วอยู่ช่องไอ้เนี่ย รูปเมฆอะเห็นปะสายล่างตัวละครเองอะเฮ้ยเองหายไปเลยเว้ยไอ้จะจับสัญญาได้ปะฮะจับได้ไหมาว่าเราอยู่ไหนไม่ได้ถ้าเองไม่ตีมันหรือเปล่าวะแต่ข้าไม่เห็นเองเลย ชื่อก็ไม่เห็นสวีทเคปนี่คืออะไรวะ ว้าว นี่อะไรที่ยิงพีทมาด้วยแล้วที่ขุดที่ขุดมันโหดไหมที่ขุดเนี่ยที่ขุดวอกิลี่มันโหดเดี๋ยวดูนะอผมฆ่าที่ขุดแม่งแรงว่ะขุดไกลฮะที่ขุดไกลเว้ยเป็นเลยนะลบห้าเปอร์เซ็นต์ขุดช้า แล้วเจ้าเอาอะไรมาตีบวกได้วะเนี่ยอันเนี้ยพิกแอคเนี่ยเออว่ะ ตีบวกได้ไววะ เออถ้าบอสตายแล้วจะขุดสถานที่มันได้แล้วเว้ย เฮ้ยเจออีกที่หนึ่งว่ะโอ้ยตรงหน้าเลยว่ะ เออไงแล้วใส่เสื้อล่องฝนไปสู้กับมัน มันจะไม่เห็นเองแต่มันเห็นค่าแทนนะดีฮะแล้วไอเนี่ยที่ขุดเนี่ยขุดไกลงเดียวเหรอขุดไกลแล้วก็น่าจะเท่าขุดเพชรเลยอะที่ขุดเพชรอะไม่ได้วะน่าจะตีบวกไม่ได้ ใช่โอ้ยหาเองอยู่นี่เหรอวะเองเห็นค่าถืออะไรปะไม่เห็น แต่ถ้าชี้จะเห็นเลือดเองอะถ้าชี้โดนนะอันนี้ระดับแล้วเป็นซิลเวอร์เหมือนกันอะซิลเวอร์เหมือนกันดูยังไงว่าเป็นซิลเวอร์หรือเป็นมันไม่ใช่วอลคิรี่มันเป็นบอสตัวอื่นเลย คนละชนิดเลย เอฟเพจเนี่ยทำหายได้ มันปิดเอาไว้อะ คนสร้างมันปิดเอาไว้เว้ยอ้โอ้ยเดี๋ยวมองร่วงหาโชคดีอะมีวินนี่นี่เนี่ยขุดข้ามไม่ได้ อ่ะ ขุดไปหาบอสไม่ได้เลยรอบนี้ข้าขอลาดเดียวเว้ยไอ้ห่าไอ้พวกอุปกรณ์ป้องกันมึงแตกไ้ด้วยเว้ยก็มองไปหาอยู่ เจอไข่โมอาขาวเลยเนี่ยมันเห็นใช่ปะถ้าเองตีมันจะเห็น ร้อยช่วยหน่อยดีวะนิมโบ้ใช้นิมโบเพิ่มความเร็วรองเท้าเพิ่มความเร็ววิ่งเอาไปอะไรรองเท้าวิ่งอย่างเร็วเลยก่อนเองทำอะไรอ่ะปิดกันไปก่อนบอลนี้มันมีสโลว์ด้วยเลือดสี่สิบสองเลือดมันกาดจังวะ ใช่อ่ะเลือดสี่สิบสองเองบอลพิการเลย ไม่ต้องอ่ะเราเห็นใจมันวะไม่เห็นใจโว้ยอ่ะเรียวอ่ะอ้างรับไปเลยเอาไปเลยจัดการเลยโอ้โหรถมันเลยบูบเลยอ่าแจอ้อยู่ไหนอ่ะตรงนั้นรงั้โยมาเลยโยนมาเลย เนี่ยนี่หามงไม่เห็นเองอะถอดเถอะฮะมงไม่เห็นเว้ยเปิดนะเอออู้ได้เกาะกระหมวกมาแล้วเว้ยอะไรอะเกาะกระหมวกโอ้ทำเป็นเซตเลยไอ้ฮะเฮ้ย เองเอาไปดิขนนกอะเอาไปดิขนทองทำอะไรอ่ะก็ร่อนไงตกไที่สูงไได้ไม่ตายเว้ยกดชิปเพื่อลงเร็วๆด้วยเว้ยเกาะมันเท่ากับเพชรเลยเนี่ยเกาะวอลคิลี่ มันจะมีนี่ไงเซตเนปจูน ยังไม่รู้ทำอะไรได้เลยทำางนก่อนนี่ได้รองเท้าวิ่งเร็วาด้วย ของเองขาดหมัดหมัดอย่างเดียวหมัดวอลคิลี่อะอ๋อเออใช่เดี๋ยวมีนี่ไปต่อเลยร่อนลงเลยไหมเดี๋ยวข้าทำประตูสวรรค์อีกอันหนึ่งนะใจไหมเ ทำประตูอีกอันหนึ่งกับ โมอาทั่วไปวะแม่งออกไข่เลยเลี้ยงโมอาเลยไหมมีเฟสเฟสฟักไข่โมอา ฟักมันต้องใช้นี่ ใช้ทอด เอาไป โมอาตัวแรกแล้ว นี่ฮะทำทำได้วะข้ามีพอไง รับรวยๆฮะอาเชอร์ไปโทะอ๋อต้องฆ่าต้นไม้เพื่อมาเทมโมอา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังดีกว่ายังนะไปหาไอ้นั่นก่อน ที่เองบอกอ่ะจะเป็นต้นไม้พิษอ่ะเดี๋ยวไปฆ่ามันสปอนอยู่ทั่วไป สวรรค์ตอนนี้เราความยากเท่าไหร่อะไม่รู้เลยดูไม่ได้ เลือดมันเยอะกว่าปกติไงความยากน่าจะเพิ่มแน่ๆเลยปั๊ม หินเพิ่มก่อน เฮ้ยไอ้ห่าทำไมขุดมาเจอที่บอสอยู่เฉยเลยบอสใหญ่เด้อดีแล้วเว้ยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาตามหาแม่งไงเอ้าเดี๋ยวเนี่ยข้าก็นอนแล้วนี่หว่าเฮ้ย แล้วมันยังมืดอยู่ ประหลาดปะล่ะรู้เฮ้ย เองนอนดิ เฮ้ยมันไม่เช้าว่ะ เอาแล้วอย่าบอกว่าเป็นกลางคืนที่แบบไอ้เนี่ย มีมอนเตอร์เยอะๆป่ะเองคิดว่าอันใช่ไหม ไม่รู้ เองอย่าลงไปข้างล่างดิขาเว้ย มันจะเหมือนวันนั้นเว้ย จำได้ไหมมอนเยอะๆเขาว่าใช่ว่ะที่บอกว่าเราเหนื่อยเราเหนื่อยอ่ะโอ้ยปวดหัวมันเลยเว้ยไม่อยู่ดีมอนก็มาเป็นบือเลย เอ้ยเจอปราสาทเว้ยเจอหอคอยเว้อ้ยเอาหอคอยก่อน สู้บอสนี้แม่งสู้ยากหน่อยนึงนะเว้ยทำไม อีกต้องหลบให้ได้ อีกเจอกระต่ายด้วยแต่ไบอส แล้วทางเข้าอยู่ตรงนี้ตรงไหนนี่เจอกระต่ายด้วย เออ ทางเข้าออยู่ตรงไหน เออ ไม่เจอทางเข้า เจอแต่ทางไงเนี่ยเดี๋ยวเองต้องดูแถวๆเนี้ย กระต่ายช่วยเรากระโดดสูงขึ้นด้วยเว้ย เอ้ยเจอโอ้โหเจอสองตันเลยว่ะ เออ เอาคิลลี่ก่อนไหมปาวานนี่ยาก อะไรมันยากเฮ้ยเดี๋ยวก่อน มีมีสองปราสาทเลยนี่ว่ะ โอ้โห ไปสองที่รวยเล่ หา รวยเล่แล้วโอ้โห มีสามไม่หาตรงไหนไอหาเกือบตก แล้วมันมันเป็นอย่งเอา ไม่ต้องหาห้องบอลแล้วเว้ยเอ้ยอะไรอะแล้วบิด คลิกขวาเลยคลิกขวามันเธอมือเปล่าด้วย ก็บอกให้คขวา ให้ลิขวาไปให้เจออีกตัวแล้วเอาดิ ขวา มือเปล่าขวาสิวะ เออ คอมโบกับไอ้นี่ดีเลยเป็นเมียเลย กระโดดสูงไงกดค้างไงจะกระโดดสูงขึ้น บอลเลอร์เท่าไหร่วะตัวนี้สี่สิบสี่สิบกากาอะเท่าเดิมเท่าเดิมบอลพิการอีกแล้วเหรอวะ ดีเราเจอพิการตอนแรกเจอบอลเลือดเต็มแม่งโหดมากเลยไอ้น้ำพิษมันกินเว้ยถ้ากินเป็นไงวะหูเมาเลยฮะเอาดาบจะพังนงเนี่ย เอาไงดีเนี่ย อ่ามีดาบมีดาบ มาอ่ะเอาไป ก็ยังดีแล้ววะ เราเราเราโชว์โหดเลยดิโชว์ทำไมวะ เอาอะไรกับตัวพิการวะแค่นี้พิการพออะไรฮะ ฟักแบบว่าเออแบบมันสปอนพร้อมกันเยอะ ตุ่มถุยเสหน้าแม่ง เอ้า เฮ้ยถุยแล้วแม่งไม่โดนเลยเลยเฮ้ยกล่องหาย กล่องกล่องมันโดนลบไปด้วยวะ เอ็งตีก็ตายฆ่าวะเนี่ย เอ็งฆ่าทิ้งดิ ฆ่าไม่ได้ เอาจะตายแล้ว เนี่ยมันหายอ่ะ เห็นไหมเอาดูเด็กกะตายเลยววะดกจริงขนมันวะ เนี่ยมันบักไอ้หายดูดิจะมาเอาคุณแกเฉย แล้วเอาใคร เอาเอาไปขายอะไรไอไปตัวต่อไปตัวนี้เลย ตัวนี้เลยฮะตัวแรกปลาวานคริสตัลนี่เลเปิลเปิลขาวเปิลขาว ของใหม่ของใหม่พี่ต้องการ กินแล้วหน้าเขียวแล้วไงวะ เอเออทำอะไรได้ ทำอะไรไม่ได้เลยเพิ่มเลือกก็ไม่เพิ่ม เอาอะเก็บซิลเวอร์ซิลเวอร์คีไปก่อนนะ ขึ้นมาขึ้นมาเอาไปหาบอส เนี่ยบอสเอ้อย่าพึ่งไขกุญแจตรงนี้นะอย่าพึ่งไขนะใจไหมอย่าพึ่ง อย่าเอาอย่าเอากุญแจไปไขนะจะอะไรอ่ะมันคือกล่องที่เอากุญแจแพตินัมไปเปิด แต่ถ้าเองใช้กุญแจนั้นเปิดเองจะได้รูทวอลคิลี่แทน มันยังไม่สู้เราเลย ขึ้นไปไม่ได้อ่ะ เองนั่งอยู่เองนั่งตรงบันไดอยู่ เออ กดเลยอ่ะใครจะคลิกเองคลิกไปก่อนตัวแรกเปิดเดิมมาแล้ว มันจะลงมาเว้ยถ้าถ้ามันโจมตีไม่โดนเรามันจะสตันเนี่ย ตอนเนี้ยตีมันเออประมาณเนี้ยใจไหมถ้ามันตีโดนมันจะไอ้นี่ไม่สตันเว้ยเนี่ยแบบเนี้ยได้เท่าไหร่ได้ตั้งเก้าร้อยตีตรงหัวมานะฮิตบ็อกอยู่ตรงหัว กระต่ายตายโอ้โหฮะฆ่ากระต่ายฮะฆ่าทำไมเปลี่ยนรองเท้าวิ่งไวดีกว่าชื่อหาเลยวะไอ้งานชื่อดิสาวผู้ชื่อชื่อเสียชักกระดูชักกระดูชักกระดูตัวหาขอลาดนะขอลาดเอ้อะไรอ่ะเองลาดอีกแล้วอีกตัวหนึ่งฆ่าลาดเองเออโอเคโอเคโอเคโอเคมาดีวะ เออเอาเลยเป่งเป่งล็อบโยครั้งเดียว ครั้งเดียวออชูชูดิเดเอกเซนเดดคืออะไรได้เบสิกเบสิเคสโอ้ดาบเลยวะโมเลกเอามาเอามาดิ กากมากมีเวลด้วยนะเว้ยขอมาขอมา ขอขอขอมีเวลเดี๋ยวเก็บเอ็กพีด้ไหมวยใช่เหรอไดูดิได้เลยเนี่ยคาวซับ แล้วก็เซนตี้ agility boost อันนี้เพิ่มเลือดด้วยคาวสตาร์ฟเอนชานกับวนไนท์อุ้ยเอาไปหากลายเป็นหินนี่ไงทำอะไรได้แค่ก็ไม่รู้เหมือนกันเองเอาเอามาดิโยนมาให้หน่อยคราฟดาบเลยนะเควสไม่ให้ทำแต่คาวสตาร์ฟเนี่ยคืออะไรวะตู้คาวสตาร์ฟนี่คืออะไรวะ มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเองเอามาดิ เอามาดิ เอามาเอามา เอาไว้ตีกับมอนเว้ยไปปลาหิวเว้ยหิวเลือดเลยเว้ย เอ้ยแล้วเราใช้นี่ต่อได้ป่าวะแบบว่าใช้กุญแจซิเวอร์อัดต่อเลยอะได้วะฮะเฮ้ยอะได้ปะลองดิคลิกขวากับไอ้นี่ดิเอ้ไม่ไม่น่าได้อะลองดิลองทุบก่อนทุบได้วะทุบไม่ได้อ่ะ ไม่ก็ลองลองดิคลิกขวามันแล้วไอ้เซนทรีชิวมันทำอะไรได้ปะน่าใช้กับตัวอะไรสักอย่างแน่ๆเอามาดิโยนมาใช้ไม่เอาเอามา จะมาดูต้องใช้บุกอบโล เนี่ยหนังสือเนี่ย เอาไปใส่มันจะบอกให้เราทำอะไรได้ดีกว่าหน้าเวเนียกับไอ้พวกเนี่ยมันเป็นโล่โล่ของไอ้พวกเซนที่โบราณอะใช้ไม่ให้มันค้นพบเรา น่าจะไอ้บอสตัวใหญ่นั่นเลยอะนู่นนะนู่นนู่นบกสปีดเร็วขึ้นนิดหน่อยเองนอนดินอนดิเออใช่เลยกลางคืนแน่นั่นยังอะ ข้ามวันข้างคืนเลยเนี่ยไอ้ห่าอีกแล้วเหรอ่ะไม่ใช่ไม่สเต็อัพอ่ะไอ้ห่าถ้าลงไปข้างล่างนี่เละเทะมากเลยเว้ย อันนี้ทำให้นี่ เราสามารถไอ้นี่ได้เว้ย สเต็ปอัพได้แล้วก็มีแอปเปิลได้ด้วย อะไรอ่ะ ไอ้รองเท้าเนี่ย แล้วก็ทำให้กางเกงโหดขึ้นกว่าเดิมกางเกงผู้ใช้เนี่ยที่ใส่อยู่อะเข้ามาที่บอลแล้วเนี่ย เดี๋ยวนะไอ้บอสที่ข้าบอกมันน่าจะไม่ได้โหดสุดวะน่าจะได้โกลเด้นคีย์วะหรือว่ายังไงวะเอ้ายังไงบอนคีย์ก็ยังไม่เจออะไรแล้วนอนยังไงนอนแล้วนอนไม่ไม่เช้าเว้ยข้าสู้ก่อนนะเว้ยแต่เองเลยเพราะว่าเองต้องล้าจุดแล้วอเออดาเมจเก้าอะดาเมจนี้ดาบดีอะเอาเองก็ขึ้นไม่ได้นี่ ทางปิดเองต้องต่อตัวขึ้นมา จ้างอะไรวะ TPA มาสิเออ เออ ได้ได้ได้แล้วเองก็ TP มาสิวม่าไง่ว่าเธอโดดำเนี่ย ลองโดนดิเองอย่าล้าด้วย้แล้ววันนี้ฆ่าเร็วไวอีก เอากุญแจมาโหเอ้ย อันนี้ขวานมันเขียนว่าลัคกี้วะเขาว่าไงวะ เอาก็ดีลัคกี้เองถือขวานแล้วเปิดกล่องเนี่ยเอาไป เมฆสีชมพูทำอะไรได้วะอยากรู้วะมันเป็นลูกบวกอะหิวเลือดปะเ้ออ โอ้ครบแล้วข้าก็ได้โหยหาได้ซ้ำเลยหาได้มาเต็มเลยแม่งมีกระกล่องปลอมเลยฮะตรงเนี้ยอาหารจะหมดแล้วเนี่ยเออโอ้ยเจอแค่ไรโอ้เจอของกากๆนั่นเลยวะอย่างเราก็ได้นี่วะไรฉาดเพิ่มเลือดได้ เอาหมัดมา เพิ่มเลือดเลยนะเรียบร้อยแล้ว ปุ่ง เรียกมาหนึ่งมาอาเอาไปนี่ได้หมัดแล้ว ช่วยอะไรก็ไม่รู้ช่วยต่อยก็ว่าเลยเฮ้ยเปลืองอาหารขนาดแล้วเว้ยรอสักตัวอาหารจะหมดยังเนี่ยเล่นอะไรกับมันเนี่ยนี่ไปอ่เอ้าทำไมต้องรับโคาแทนเองด้วยเนี่ย จะมนใส่ปุ๊กออฟล้อจะทำอะไรได้ เอ้า มันบอกว่ามันทำอะไรไม่ได้เลย เฮ้ย ยังมีต่ออีกอะรอวอคิลี่รอบนี้ยังมีวอคิลี่อีกอยู่ไหนอีกฝั่งหนึ่งเลยอะตรงข้ามมันออไปเลยบอสตัวนั้นน่ะ เออใช่ลืมเลยไกลยังวะ โอ้โหลงนี่เลยวะเฮ้ยทำไมมีบล็อกเฮลไฟสโตนด้วยตรงนี้ แสดงว่าต้องมีบอสตรงแถวนี้เว้ย นี่ สีแดงเลยว่ะ โหดไหมโหดไหมน่าจะโหดว่ะ สีแดงเลยรอบนี้ ขุดแม่งให้แหวงเลยฮะ อาหารมึงหมดยัง เอ้ยวัวปิ้งอะไรวัวปิงวัวเลือดเยอะยังวะ เอาเนื้อมาทำนี่ว่ะไอ้ดาบค่าตีแล้วบวกสปีดให้ด้วยว่ะ ได้เจอไข่โมอา มีสองอันแล้วเว้ย เอาไปบินที่โลกเราดีกว่าดูนะเดี๋ยวดิ ครบแล้วเหรอ เลือกกระติ๋วเดียวเป็นไงฮะ เออเออเออโอ้โหปูกัมมี่สวีทแต้มาตั้งสิบสามอันเนี่ย ได้ invisible code เอาเปล่าเอ้า อยู่ไหน ไปหา อยู่ในกล่องอยู่ในกล่องเนี่ยเอ็งล่องหนน่ยล่องหนโดย ไม่ต้องใช้นี่เลยเหรอ นี่ได้กางเกงแล้วเกงใหม่ ได้อะไรเพิ่มไหม ได้กอดเวบจูนหมดเว็บจูนนี่ได้บูกัมมี่สวิตสิบสามอัน ใช่อ่ะไหนไปดูดิเดี๋ยวโอาเกลเข้าใหม่ก่อนนะฮะไม่เห็นเองอ่ะมาแล้วเองอยู่นะเนี่ยไม่เห็นเองอ่ะ เองใส่นี่แน่ๆเลยเนี่ยเห็นไหมไม่ไม่เห็นจริงๆอะเนี่ยหรือว่าข้าใส่ผ้าคลุมลงหนวะเฮ้ยไม่เห็นจริงๆอะเนี่ยเองลงหนไปเลยอ่ะ ลงหนแบบไม่เห็นนี่เนี่ย เาเรียกอะไรไม่เห็นเลือดเลย จะเห็นเองในแผนที่อยู่โอ้โหอะไรวะเดี๋ยวเขาดูกัมมี่เองเนี่ยเอ้เอา what the shit ฮะใช่แล้วมันหายเนี่ยเองลองออกเข้าใหม่ดิใช่บูกัมมี่ไปใช้กินไม่ได้เว้ยอะไรนะกินได้ปะเออเราออกเข้าใหม่ก่อนนะบอกให้ใส่ในกล่องไงจะได้ดูเป็นขนมกินเล่ดเว้ยใช่อ่ะามากินสักครั้งดิก็อยากกินเหมือนกันนะแต่ว่าใช้แล้วมันหายหมดเลย เอาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ห่างม่จะเห็นเลยได้อะไรอ่ะ เอาไปดูดิโยนมาเอาไปเนี่ยมันใช้แล้วมันหายเว้ยขี้ขวาไม่ได้โอ้ขนม ก็อาหารนั่นแหละไอาหารอาหารของดีเลย ขวาไปฮึขี้ขวาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอบรอนี่ เจอในกล่องบอล แล้วก็ซีเวอร์ดันเจียน สามารถหิวเพื่อเล่นในเลือดแบบเต็มไปเลย มันจะมีประโยชน์ตอนบอสไฟ กินไม่ได้อะเองหิวยังอะเอ้าหิวแล้วเฮ้ยหายไปเลย อะไรวะ กินได้ไอ้ขี้ขวากินได้ เอา เอา เอา เนี่ยมีเครื่องใหม่ปริศนาเลยค่ากดอีกทีหนึ่งนะ กดเครื่องใหม่แบบเฟชั่นมาปุ๊บหลุดเกมเลย อะไรวะ มันหายไปเลยใช่ป่ะช่างแม่งเลยมันบอกว่ากินได้ แต่ว่าบั๊กแน่แน่ขวามันเนี่ยหายไปเลยเว้ยพอแล้ว ฮะพอแล้วพอแล้วขี้เกียจ โอเค กี่ชั่วโมงวะเนี่ยค่าไปฟาร์มเพิ่มเลยใช่ไหมแต่เองเอายอยเนี่ย จะลอยเนี่ยเล่เล่จะมาต่อยังไงวะทีเอก็ได้ด้วยข้าจะไปนั่งอยู่ตรงบัลลังบัลลังน้ำป่ายไงว้าว let's g อู้